สวัสดีค่ะ ดิฉันรองศาสตราจารย์ ดรออนจรีนัตกววทุ่ง จากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไทยมูกการศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในรายวิชาการให้คำปรึกษาในงาน เพื่อพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกที่ไม่หยุดนิ่ง เป็นการขยายโอกาสทางการเรียนรู้ของคนไทยค่ะ รายวิชานี้ท่านจะได้ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ และกระบวนการให้คำปรึกษาในงาน ความสำคัญและประโยชน์ของการให้คำปรึกษาในงาน ต่อการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของบุคลากร บทบาทของหัวหน้างานและผู้เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาในงาน เทคนิคการให้คำปรึกษาในงาน ทั้งแบบรายบุคคลและแบบกลุ่มรวมทั้งการประเมินความสำเร็จในการให้คำปรึกษาในงาน วัตถุประสงค์ก็คือ เพื่อให้ท่านได้เข้าใจบทบาทของหัวหน้างานและผู้เกี่ยวข้อง กับการให้คำปรึกษาในงาน ท่านสามารถเลือกใช้เทคนิคการให้คำปรึกษาในงานแบบรายบุคคลและแบบกลุ่มได้ เพื่อการพัฒนางานของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็ประสิทธิผลค่ะ เนื้อหาการเรียนรู้ของวิชานี้จะแบ่งออกเป็น 5 ตอนนะคะ โดยเนื้อหาแต่ละตอนจะมีความเป็นอิสระต่อกัน ท่านสามารถที่จะเลือกเรียนเนื้อหาตามหัวข้อเรื่องที่ ท่านสนใจก่อนหลังได้ การเรียนเนี่ยท่านสามารถที่จะเรียนผ่านสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอ เอกสารอ่านประกอบ แหล่งเรียนรู้รวมถึงการทำกิจกรรม การอภิปรายร่วมกับผู้สอนและเพื่อนนะคะจะช่วยทำให้ท่านเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แล้วก็ทำงานร่วมกันบนระบบ ท่านสามารถส่งผลงานการเรียน และประเมินผลจากแบบทดสอบผ่านระบบได้ทันทีเลยค่ะ โดยที่ท่านเลือกศึกษาได้ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ แล้วก็ยังสามารถกลับมาทบทวนเนื้อหาทุกส่วนได้ตามต้องการนะคะ ในการเรียนออนไลน์แบบเปิดนี้เนี่ยท่านจะต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียน แล้วจึงจะสามารถเข้าไปศึกษาเนื้อหาตามที่กำหนดได้ แล้วก็เมื่อท่านศึกษาเนื้อหาครบถ้วนแล้ว ท่านจะต้องทำแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งอันนี้เป็นเกณฑ์นะคะของรายวิชาที่กำหนดไว้ค่ะดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายวิชาการให้คำปรึกษาในงานนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อท่าน ทั้งด้านการเรียน การทำงานและก็การใช้ชีวิตประจำวันไม่มากก็น้อยนะคะ สวัสดีค่ะ